กูสอนให้รักตัวเองมากๆแต่อย่าไปเอาเปรียบใคร แม่บอกทุกคนมันย่อมมีวันพลาด ใครเกลียดปล่อยให้แม่งเปลี่ยนไปได้สอนทำผิดให้รู้จักยอมรับเรื่องที่กูผิดกขอโทษจากใจแต่อะไรที่ไม่ผิดกูไม่ผิด แล้วกูต้องขอโทษ เหมือนทำเพี้ยอะไรเพลงกูเรียวเรียวสัตว์เขียนอยู่ที่บ้านวาวเจ ตอนที่กูอยู่ในห้องเงียบๆ คนเดียวแค่ลมกูมันไหลตามเพลงแม่กูเตือนให้รู้จักรอบคอบผมขอโทษที่เมื่อก่อนเคยเป็นคนย่อมย้อนเดินไปต่อไปต้องรู้จักนอบน้อมแล้วมึงจะมีเกียรติในตัวเองก่อนกูเป็นข้าวงการฮิปฮอปแทบจะไม่เคยต้องมีเรื่องบาดหมางแล้วกูแยกแยะออกพูดจริงพูดเล่นกูชินที่มีเพื่อนบาดหมาง จากทุกคนที่เคยช่วยตอนบุญล้มจากได้ทุกคนที่ไม่คอยขัดขาโลกที่เราอยู่ที่เรารบและที่ไม่มีจริงคือสวรรค์ กูเลยใช้ศิลปะเอามาสาดบนเสียงเขียนมันเป็นเพลงช่วยบางคนสู้คนไกลพยายามถกเถียง ชื่อเสียงทำให้บางคนวุ่นแต่ว่าหากที่ถูกวางไว้บนเขียงแค่ทุกเขียนให้ทุกคนที่เป็นหลายคนสุ้งส่วนชื่อกูจะดีหรือจะเสียแม่บอกเรื่องเนี่ยอยู่ที่ปาก ายก็เหมือนแม่กูอีกคนเลี้ยงมาแต่เด็กจนตอนนี้ยี่สิบเอ็ดยายไม่เคยยอมไม่เคยรางแกกูแม่ก็ไม่ชอบเวลาตอนที่กูเจ็บยากูก็บอกถ้ากูหิวมาหายาข้าวทุกๆ มื้อกูเลยกินแบบพิเศษ กูแค่คนธรรมดา ธรรมดา แต่ครอบครัวทุกคนคือคนพิเศษกูเลยไม่เคยขอให้ใครมารักกูเลยเลิกเรียนกูมีซ้อมเทควันโดกูเชื่อในสิ่งหนึ่งมาจนโตว่าบางทีกูต้องแกล้งเป็นคนโง่ตามคนกูไม่กลับมจนใจตามศรัทธาไม่หาว่างมงาย เหมือนมึงสร้างภาษาเป็นคนตายจากต้นมาชนปลายก็เห็นอยู่ทนโทษเพลงนี้กูยังจะไม่พูดถึงพ่อ มีคำถามที่ไม่ แดงความคิดเห็นกันมาได้ตลอดาทำไมคนเกลียดกูพวกมึงถึงชอบมองสามขวดแรกต้องทำให้อึ่งห้าหกขวดต้องทำให้อึ้งด่าี่ตังเห็นด่ากูเรียร่าก็บอกกูเฮี้ยมากไปทราบว่าเป็นกับเฮี้ยอะไรให้มึงสัตว์ แม่ยอมรับในเส้นทางเดินกูจากที่เคยมองแรปเปอร์เหมือนเป็นโจรเพลงที่มันดังจะลำโพงสอนให้กูได้เข้าใจศิลปะกูเป็นคนมองโลกมาพร้อมกับความจนบนสังคมที่สายและหยาบโลนแม่พร่ำสอนให้กูรู้จักโตและในใจยิร้อมกูชอบเหมือนกับโค